วันนี้เราจะมีการสาธิตการนวดออฟฟิศซินโดมนะคะที่เคยบอกไว้นะคะว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นโรคพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากเนื่องจากเป็นบุคลิกจากการทำงานนี่แหละค่ะคนไทยส่วนใหญ่ทำงานหนักมากชาวนาชาวสวนชาวไร่เนาะแม้กระทั่งพฤติกรรมของอคนที่ทำงานเป็นครูทำงานเป็นพนักงานแบงค์ มีลักษณะที่ต้องใช้คอมทั้งวัน ครูก็ต้องเตรียมการสอนทั้งวันนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเป็นโรคออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรค และอาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกาย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานกายภาพบำบัดจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูก และกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ อาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน ที่พบได้บ่อย เช่น กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่าง ด้านนอก อักเสบ ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ นิ้วล็อก เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดหลังจากท่าทางที่ผิดปกติ หลังยึดติดเป็นท่าแอนสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดมเกิดจากการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆต่อเนื่องมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่นการนั่งหลังคอม สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานที่ไม่เหมาะสม สภาพร่างกายที่อาจส่งผลต่ออาการเจ็บป่วย เช่น ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอ การสังเกตอาการออฟฟิศซินโดมจะมีระดับอาการอยู่ 3 ระดับ ระดับแรก อาการที่เกิดขึ้นเมื่อทำงานไประยะหนึ่ง พักแล้วดีขึ้นทันที ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไข คือ พักสลับกับการทำงานเป็นระยะระยะ ยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย นวดผ่อนคลาย หรือการออกกำลังกาย ระดับที่ 2 อาการเกิดขึ้น พักนอนหลับแล้ว แต่ยังคงมีอาการอยู่ แนวทางในการแก้ไขก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน เข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง และระดับที่ 3 อาการปวดมาก แม้ทำงานเพียงเบาๆ พักแล้วแต่อาการก็ยังไม่ทุเลาลง แนวทางในการแก้ไขอาการดังกล่าว คือการพักงานหรือปรับเปลี่ยนงาน และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แนวทางในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดมสามารถรักษาได้ด้วยยา รักษาด้วยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การปรับพื้นที่การทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การออกกำลังกาย รวมไปถึงการรักษาด้วยศาสตร์ทางเลือก เช่นการนวดแผนไทย วันนี้เราถึงจะมาสาธิตการนวดออฟฟิศซินโดมนะคะ การนวดออฟฟิศซินโดมนะคะ ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินสุขภาพเบื้องต้นก่อนนะคะ เราประเมินสุขภาพเบื้องต้นก่อน โดยที่ให้คนไข้ก้มหน้าคางชิดอกค่ะแบบนี้นะคะแล้วลองถามอาการคนไข้ว่า เราถือว่าเป็นคนไข้นะคะ ถ้าทำมาทำการรักษาในคลินิกของเรานะคะว่ามีอาการปวดบ่าบริเวณไหนบ้างนะคะ ลองเงยหน้ามองเพดานค่ะ อันนี้นะคะ อันนี้เราจะสังเกตว่ามีโหนกแก้มฝั่งใดฝั่งหนึ่งสูงไหม แล้วคนไข้มีอาการปวดด้านไหนนะคะ ถ้ามีอาการปวดด้านซ้าย แล้วโหนกแก้มด้านซ้ายเขาต่ำนั่นหมายความว่ากระดูกคอเขาซุดเนาะ ถ้ามีอาการปวดด้านขวา แล้วโหนกแก้มของเขาสูงกว่านั่นหมายหมายความว่ามีหินปูนเกาะอยู่บริเวณของกระดูกอขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวขออีกท่าหนึ่งนะคะ เป็นท่าตะแคงหูชิดไหล่ค่ะ หูชิดไหล่นะคะ ตึงไหมคะตรงนี้ อ่าโอเคนะคะอีกอีกฝั่งค่ะโอเคอันไหนตึงมากกว่ากันคะข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นลักษณะของอาการออฟฟิศซินโดมเบื้องต้นวันนี้เราจะทำการรักษาเลยนะคะออฟฟิศซินโดมเราจะมีท่าให้การรักษาทั้งหมด4 ท่านะคะ ก็จะมีท่าพื้นฐานบ่าค่ะ แล้วก็นวดสัญญาณ4าหลังนะคะ มาที่โค้งคอนะคะ แล้วก็มาที่ก้านคอตามด้วย 4 หัวไหล่นะคะ ประมาณ4ท่าโอเคนะคะท่าที่เราเริ่มนวดเป็นท่าของพื้นฐานบ่านะคะ เราจะเริ่มจากปุ่มกระดูกด้านข้างเลยนะคะ เวลาการนวดของสายราชสำนัก เราจะไม่นวดบนกระดูกนะคะ ต้องข้างๆกระดูกค่ะแล้วลักษณะการนวดจะแขนตึงอย่างนี้นะคะ แล้วก็กดลงไปนิ่งๆ นับ1-10 เราจะเรียกว่าพื้นฐานการนวดไทยค่ะนี่นะคะจุดนี้จะเป็นจุดพื้นฐานบ่าลูกค้าเป็นคนไข้เนี่ยจะเป็นมากเป็นน้อย เราจะต้องนวดตามอาการของลูกค้านะคะ ตามอาการของคนไข้ ถ้าเป็นมากเราจะนวดมา3รอบ5รอบ ถ้าเป็นน้อยเราจะนวด3รอบนะคะ โอเค คนคนไข้ต้องหลังตรงด้วยนะคะโอเคค่ะพอนวดพื้นฐานบ่าเสร็จแล้วต่อไปเราจะเป็นการนวดสัญญาณ C สัญญาณ5นะคะในข้างที่เป็นวันนี้คนไข้ของเราเป็นข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายเราก็จะนวด C 5สัญญาณ 4 สัญญาณ 5 หลังนะคะ การนวดสัญญาณจะต่างกับการนวดพื้นฐาน เราจะนับ1-30 วินาทีนะคะ แต่ถ้าพื้นฐานเราจะนับแค่1-10 วินาที พื้นฐานเราจะเรียกคาบเล็ก สัญญาณเราจะเรียกคาบใหญ่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นการนวดการคอนะคะ จุดสัญญาณ2ของคอนะคะก็จุดนี้จะอยู่แนวกึ่งกลางของคอนะคะ อยู่ประมาณกึ่งกลางประมาณนี้ แต่ลูกค้าเราเป็นฝั่งนู้นนะคะโอเคจะอยู่ตรงกลางของก้านคอพอดีแล้วก็มาด้านหน้านิดนึงนะคะจุดนี้เราก็จะเป็นการนวดสัญญาณ2นะคะโค้งคอโอเค ต่อไปนะคะเป็นจุดสุดท้ายนะคะเป็นจุดสัญญาณ 4 หัวไหล่จุดนี้ก็จะนับ1ถึง30 ในใจเช่นเดียวกันนะคะจุดนี้จะอยู่เหนือกระดูกไหปลาร้า จุดนี้ถ้ากดไปนานๆนะคนไข้จะรู้สึกว่าชาปลายมือนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าถูกเส้นนะคะ 4 จุดพวกนี้เราจะใช้รักษาอาการของออฟฟิศซินโดมค่ะ เรียบร้อยไปแล้วนะคะซีลักษณะการนวดที่เราใช้รักษาโรคออฟฟิศซินโดมนะคะออฟฟิศซินโดมเนี่ยโดยโรคของออฟฟิศซินโดมลักษณะอาการส่วนใหญ่เขามาจากอาการของพฤติกรรมการทำงาน พฤติกรรมกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนนะคะอาการที่เขาปวดจะปวดบริเวณของกล้ามเนื้อหลังช่วงบนนะคะมีผลต่อเวลาปวดเราจะปวดบ่าปวดแขน แล้วก็ชาปลายมือในบางเคสนะคะ อันนี้เราจะต้องเน้นสัญสญญาณ4นะคะ แต่ในบางรายเราจะมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตานะคะ บางคนเนี่ยจะมีแสดงทางสีหน้าเลยว่า จะมีอาการลักษณะของหน้าเนี่ยจะดำหมองคล้ำเพราะเป็นการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะคะ การนวดก็เป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้คนที่มีอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยบรรเทาหลังจากการนวดนะคะ ค่ะแนะนำว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ยก็ถ้าเราจะลดการกินยาเพื่อที่มีผลต่อร่างกายก็ควรจะส่งเสริมหรือว่ามารักษาโดยการนวดก็ได้ค่ะยินดีค่ะ